อิติปิโสภควา ยมราชาโน ทาเวสสุวรรณโน มะระนังสุขัง อหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทาเวสสุวรรณโน จะตุมหาราชิกา ยักขพันตาพัทภูริโต เวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธ ทาเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควา ยมราชาโนทาเวสสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขโต นะโมพุทธายะทาเวสสุวรรณโน จะตุมหาราชิกา ยักขพันตาพัดภูริโต เวทสะพุทธะพุทธังอารหังพุทโธ ทาเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะ อิติปิโสภควา ยมมราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขัง อหังสุขโต นะโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโน จะตุมหาราชิกา ยักขพันตาพัดภูริโต เวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธ ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควา ยมราชาโน ทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขัง อหังสุขโต นะโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโน จะตุมหาราชิกา ยักขพันตาพัดภูริโต เวทสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธ ทาเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมราชาโน ทาเวสสุวรรณโน มะระนังสุขัง อหังสุขโต นะโมพุทธายะ ทาเวสสุวรรณโน จะตุมหาราชิกา ยักขพันตาพัดภูริโต เวทสะพุทธะพุทธังอารหังพุทโธ ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขัง อหังสุขโต นะโมพุทธายะ ท้าเวสสุวรรณโน จะตุมหาราชิกา ยักขพันตาพัดภูริโต เวสสะ พุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสสุวรรณโน นะโมพุทธายะ อิติปิโสภควา ยมราชาโน ทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขโต นะโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโน จะตุมหาราชิกา ยักขพันตาพัดภูริโต เวสสะพุทธะพุทธังอารหังพุทโธ ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควา ยมราชาโนทาเวสสุวรรณโนมะระนังสุขัง อหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสสุวรรณโน จะตุมหาราชิกา ยักขพันตาพัทภูริโต เวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธ ทาเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอหังสุขโต นะโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโน จะตุมหาราชิกา ยักขพันตาพัดภูริโต เวทสาพุทธะพุทธังอรหังพุทโธ ทาเวสสุวรรณโน นะโมพุทธายะ